ในหัวข้อนี้นะครับ เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ ซึ่งตัวอย่างการนำไปใช้งานนะครับ ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับ อย่างเช่นการทำงานร่วมกันกับเพื่อนครูด้วยกันนะครับ หรือการทำงานร่วมกันกับนักเรียนในฝ่ายเดียวกันนะครับ หรือจะมอบหมายงานให้นักเรียน ทำรายงานหรือทำการบ้านร่วมกันก็ได้นะครับ ซึ่งทั้งนี้สำหรับไฟล์งานที่ทำร่วมกันนะครับ จะต้องมีการกำหนดการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลร่วมกันก่อนนะครับ ซึ่งในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเรียนกันในหน่วยต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ ในหน้าจอการทำงานร่วมกัน ซึ่งในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีบุคคลที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับ ทางด้านนี้ก็จะมีเคอร์เซอร์แต่ละคนปรากฏอยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะแสดงรายละเอียดว่า ใครทำการทำงานไฟล์นี้อยู่บ้างนะครับณขณะนี้ นอกจากนั้นแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยนะครับในหน้าต่างแชทตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่น ในการทำงานร่วมกันของตัว Google เอกสารนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะทำงานไปพร้อมกับการสนทนาในหน้าต่างเดียวกันได้เลย ในหน้าต่างนี้ก็จะเป็นบัญชีที่ใช้ Gmail นะครับ ส่วนหน้าต่างนี้ก็จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดบุคคลที่กำลังใช้งานอยู่นะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ 3 บัญชีด้วยกันนะครับที่ใช้งานอยู่เดี๋ยวจะทดลองพิมพ์ที่บัญชีด้านนี้นะครับ สังเกตดูนะครับอีกบัญชีหนึ่งก็จะแสดงว่าใครกำลังทำงานอยู่ณนะส่วนไหนนะครับ อีกบัญชีหนึ่งสมมติพิมพ์มา ทั้งสองบัญชีนะครับก็จะแสดงข้อมูลนะครับที่มีการป้อนข้อป้อนข้อมูลมาจากอีกบัญชีหนึ่งนะครับแบบเรียลไทม์นอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกไปนะครับ เราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างนะครับ การสนทนาตรงนี้ สามารถที่จะพิมพ์สนทนาไปได้เลย อีกบัญชีหนึ่งนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับ แล้วก็สามารถกดไปดูได้ ก็สามารถที่จะพิมพ์โต้ตอบกันได้นะครับ ในเนื้อหานี้เราก็ได้เรียนกันในส่วนของการทำงานในเอกสารออนไลน์ร่วมกันแล้วนะครับ ซึ่งการใช้งานหรือการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการทำงานในลักษณะของเดียวไทม์ซึ่งจะทำให้เราไม่เสียเวลา ในการที่จะรวบรวมไฟล์ข้อมูลนะครับ จากบุคคลอื่นหรือว่าบุคคลที่เราทำงานร่วมกันอยู่นะครับ เราสามารถที่จะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์แล้วก็ทำงานร่วมกันผ่านตัวระบบออนไลน์ได้เลยนะครับ แล้วเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ